ครับอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่า inflectional affixes มีทั้งหมด 8 ประเภท ในขณะที่ derivational affixes ซึ่งประกอบด้วย prefix กับ suffix มีจำนวนมากกว่า ดังนั้นจึงอยากให้ผู้เรียนได้รู้จัก derivational affixes หรือว่า prefix suffix โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆ นะครับ แต่ก่อนอื่นมารู้จักคำว่า root หรือ stem กันก่อน root คืออะไร root หรือ base มันคือหน่วยคำที่ให้ความหมายหลักของคำนั้นๆ หรือภาษาไทยเรียกว่ารากศัพท์นะครับ ส่วน stem s t e m หมายถึงคำที่ประกอบด้วย root แล้วก็ affixes เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น prefix ข้างหน้า suffix ข้างหลังนะรวมกันกับ root เรียกว่า stem นะครับทีนี้มาดูคำว่า prefix prefix หมายถึงอะไร prefix หมายถึงหน่วยคำที่นำมาวางไว้ด้านหน้า ของหน่วยคำอิสระหรือรากศัพท์ prefix ส่วนใหญ่มักจะทำให้ความหมายของคำศัพท์ หรือรากศัพท์เดิม เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ตัวอย่าง prefix ที่มักจะเห็นกันบ่อยๆนะตามตารางที่แสดงไว้ตรงนี้นะครับ ก็จะเรียงออกมาเป็นแถวนะเป็นแนวตั้ง หรือว่าคอลัมน์นะครับนะเป็น3คอลัมน์ คอลัมน์แรกที่เห็นปรากฏในบนภาพเนี่ยนะฮะในตารางนี้คอลัมน์แรกจะเป็นตัวอย่างของ prefixes ที่เจอกันบ่อยๆนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับอันนี้คือที่เราเห็นกันบ่อยๆ ใช้กันบ่อยๆส่วนคอลัมน์ที่ 2 เป็นความหมายเพราะ prefixes ทุกตัวนั้นจะมีความหมายในตัวของมันเองนะครับและคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ที่3นะครับขวามือสุดในภาพนะครับเป็นตัวอย่างของ stem หรือตัวอย่างของคำที่ประกอบกับ prefix เรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆก็มีตัวอย่างอีกเยอะแยะนะครับครับ เรามาดูตัวอย่าง prefix นะครับที่ปรากฏในตารางไปด้วยกันนะครับ เรามาดูตัวอย่างสัก3-4ตัวอย่างก่อนนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับ prefix anti หรือว่า anti a n t i prefix ตัวนี้นะครับมีความหมายว่าต่อต้านหรือป้องกัน เช่นตัวอย่างคำว่า antifreeze antifreeze freeze แปลว่าแข็งตัวเหมือนกับน้ำแข็งในในช่อง freeze เนี่ยนะครับแข็งตัวน้ำแข็งตัวนี้ antifreeze มีความหมายว่าป้องกันการแข็งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายจาก freeze เป็น antifreeze อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับตัวอย่าง prefix de นะ d หรือ de เขียนสะกดเป็นตัว d กับตัว e เนี่ยนะครับมีความหมายว่าตรงข้ามกับความหมายของรากศัพท์เดิม เช่นคำว่า defrost เดิมคำว่า frost แปลว่าจับตัวแข็ง แต่เมื่อใส่ d เข้าไปก็จะแปลว่า ละลายตัว คือคือสลายละลายตัวไปแต่ไป prefix this นะครับ มีความหมายว่าไม่นะ this มีความหมายว่าไม่ หรือมีความหมายตรงข้ามกับรากศัพท์เดิมเช่นกันนะครับ เช่นคำว่า disagree disagree คำว่า agree เดิมแปลว่าเห็นด้วย I disagree I agree แปลว่าฉันเห็นด้วย แต่พอเติม this ก็ไปข้างหน้า แปลว่าไม่เห็นด้วย I disagree ฉันไม่เห็นด้วย อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันอีก 2 ตัวอย่างนะครับ ก็ไล่ลงมาประมาณตรงกลางของ list นะครับตัวอย่าง prefix คำว่า inter นะ prefix inter i n t e r เจอกันบ่อยนะครับ prefix อันนี้มีความหมายว่า between แปลว่าระหว่าง นะมีความหมายคำว่าระหว่างอยู่ในตัวของมัน ยกตัวอย่างคำว่า interact interact interact ก็มาจากคำว่า inter กับ act รวมกันคำว่า act แปลว่ากระทำเมื่อใส่คำว่า inter เข้าไปข้างหน้า ก็แปลว่า เป็นการกระทำระหว่างกันและกัน หรือจะพี่พูดอีกอย่างหนึ่งภาษาไทยก็คือ interact ก็คือการปฏิสัมพันธ์นั่นเอง นะฮะการโต้ตอบกันนั่นเองนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ คือ prefix pre pre pre prefix ที่เราเจอบ่อยนะครับ ซึ่ง pre ตัวนี้มีความหมายว่าก่อน หรือว่า before นั่นเอง ตัวอย่างเช่นคำว่า pretest เดิมรากศัพท์ test แปลว่าทดสอบ เมื่อเติม prefix pre เข้าไป ก็จะแปลว่าทดสอบก่อนนะ pretest อย่างนี้เป็นต้น ครับในลิสต์ที่ปรากฏเห็นนี้ก็จะมี prefixes อีกหลายตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับ ก็อยากผู้สอนก็อยากให้ผู้เรียนนะครับ กลับไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ ครับต่อไป suffix นะครับ suffix หมายถึงหน่วยคำที่วางไว้ด้านท้ายของหน่วยคำอิสระ หรือรากศัพท์นะครับคือวางไว้ด้านหลัง prefix ส่วนใหญ่นะครับมักจะทำหน้าที่ทำหน้าททำให้หน้าที่ของหน่วยคำ หรือที่เรียกว่า part of speech เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่นอาจจะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun หรืออาจจะเปลี่ยนจาก adjective เป็น adverb อย่างนี้เป็นต้นนะครับคำรับซับฟิกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆ นะครับ จากการที่เรามองดูตรงคำศัพท์ แล้วก็ตรงท้ายคำนะ ซึ่งอยู่ตอนท้ายคำศัพท์เนี่ย ก็จะมีซับฟิกต่อไปนี้นะครับ ที่เราเจอกันบ่อยๆ เช่น suffix able หรือ able หรือมันก็ ible i b l e suffix a l suffix i a l e d e n e r หรือว่า o r แล้วก็ e s t suffix full นะเช่น beautiful ic i c suffix i n g suffix i o n t i o n a t i o n I T I O N I T Y T Y I V E A T I V E I T I V E suffix less suffix ly suffix ment m e n t suffix ness นี่ก็เจอบ่อยนะฮะ n e s s suffix o u s e o u s is นะ is เช่นเดียวกันนะ i o u s suffix s หรือ ว่า es แล้วก็ suffix y เฉยๆ พวกนี้เราเจอกันบ่อยมากนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะครับ ตามลิสต์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ s ั f f ิ x ตัวแรกนะครับ คือ s ั f f ิ x a b l e able หรือ i b l e able s ั f f ิ x สองตัวนี้นะฮะมีความหมายในตัวของมันแปลว่าสามารถในขณะเดียวกัน s ั f f ิ x นี้ก็ เป็นซัฟฟิกที่ทำให้รากศัพท์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับ คือเปลี่ยนแปลงเรื่องของ part of speech เปลี่ยนมาเป็นอะไรคำตอบคือเปลี่ยนมาเป็น adjective ตัวอย่างเช่น comfortable คำว่า comfortable ที่แปลว่าสะดวกสบายนะครับ มาจากรากศัพท์เดิม root ของมันคือ comfort c o m f o r t comfort ซึ่งเดิมเป็นคำนาม พอเติม suffix a b l e เข้าไปก็จะกลายเป็นคำ adjective คือ comfortable comfortable นะก็จะเป็นคำ adjective ไป และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ suffix er ซึ่งมีความหมายว่า the one who หรือบุคคลซึ่งหรือว่าผู้ซึ่ง suffix er เนี่ยเมื่อมาวางไว้โดยเฉพาะวางไว้หลัง verb หลังกริยายกตัวอย่างคำว่า work กริยา work ที่ว่าทำงานเนี่ยนะครับ พอเติม er เข้าไปก็จะกลายเป็นจากกริยากลายเป็นคำนามคือคำว่า worker worker ก็จะกลายเป็นคนงานทันที จาก work งานเฉยๆ เติม er จากกริยากลายมาเป็นคำนามที่เป็นคนคือ worker ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับต่อไปเรามาดู suffix full นะไล่ลงมานะครับ อยู่ตรงกลางๆ ล่างๆ นะครับ suffix full คือ ful ซึ่งมีความหมายว่า full of หรือว่าเต็มไปด้วยนะครับ ซึ่ง ful ตัวนี้ suffix ตัวนี้นะครับ เมื่อเรานำมาวางไว้หลังคำนาม ตัวอย่างเช่นคำว่า care คำนาม care c a r e ซึ่งแปลว่าความใส่ใจนะครับ พอเติม full เข้าไปกลายเป็น careful ก็จะกลายเป็นคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ทันทีนะครับ ก็ความหมายก็จะกลายเป็นคำว่าระมัดระวัง หรือว่าใส่ใจอย่างเต็มที่ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ได้แก่ suffix ment ตัวนี้เราก็เจอบ่อยนะครับในภาษาอังกฤษที่ออกเสียงว่า ment ment ment เนี่ยนะฮะซึ่ง ment เนี่ย suffix ตัวนี้มีความหมายว่า action หรือการกระทำหรือว่า process แปลว่ากระบวนการ ment เนี่ย เรามาวางไว้หลังกริยา ยกตัวอย่างเช่น กริยาหรือเว็บคำว่า develop develop ที่แปลว่าพัฒนาพอเติม ment เข้าไปข้างหลัง จาก verb กริยา develop กลายมาเป็นคำนามทันทีนะครับ คือคำว่า development development แปลว่าการพัฒนา จากพัฒนากลายมาเป็นการพัฒนา จากกริยากลายเป็นคำนามทันทีนะครับครับและก็ยังมี ตัวอย่างที่ท่านเห็นนะครับใน list ที่ปรากฏเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายๆตัวทีเดียวนะครับผู้สอนก็ขอให้ผู้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากที่เราได้คุยกันไปแล้วเนี่ยนะฮะจากการวิเคราะห์ตรงนี้ท่านสามารถไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเองได้นะครับ